สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนด้วยแนวคิด Gamification โปรแกรมสุดท้ายสำหรับบทเรียนชุดนี้กันนะคะ นั่นคือโปรแกรม Kahoot ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้สอนที่ต้องการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนาน Kahoot เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการแข่งขันทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข ในการสะท้อนผลการเรียนในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ เหมือนการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบอย่างเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะการเรียนรู้ โดยสรุป Kahoot เป็นเครื่องมือ สร้างเกมตอบคำถามออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน สามารถใช้งานโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ก็ได้ คาฮูดมีการใช้ข้อคำถามที่มีคำตอบแบบเลือกตอบหรือ multiple choice ผู้สร้างคำถามสามารถกำหนดรูปแบบและจำนวนคำถามได้เอง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิดีโอรูปภาพและแผนภาพหรือไดอะแกรมในคำถาม เพื่อให้คำถามมีความน่าสนใจ ยิ่งไปกว่านั้น สามารถมอบหมายเป็นการบ้านให้เด็กไปทำที่บ้านได้อีกด้วย เรามาลองเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ กันเลยนะคะ สัญลักษณ์ของคาฮูดคืออักษรคาฮูดไม่มีสีที่แน่นอน เพราะจะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ในสีสีได้แก่ สีม่วงแดงน้ำเงินและเขียวคาฮูดมีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ดยผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ kahoot.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kahoot ลงสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตก็ได้ เริ่มด้วยผู้สอนหรือผู้ตั้งคำถาม ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเปิดใช้งานโปรแกรม Kahoot โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่ kahoot.com เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้ที่สมัครไว้ จากนั้นจึงเลือกแบบทดสอบที่ต้องการใช้ และคลิกเปิดใช้งาน เพื่อเปิดคำถาม แสดงบนโปรเจคเตอร์ด้านหน้าห้อง เพื่อให้ผู้ตอบคำถาม มองเห็นคำถามและตัวเลือกคำตอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศในห้องมีความสนุกสนานมากขึ้น จึงควรมีลำโพง ให้ผู้ร่วมใช้งานได้ยินเสียงดนตรีที่สนุกสนานของโปรแกรมในขณะที่ใช้งาน ผู้สอนบอกรหัสในการเข้าตอบคำถามให้กับผู้ตอบทราบ ลำดับถัดมา ผู้ตอบคำถามควรอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ตั้งคำถาม เพื่อให้สามารถมองเห็นคำตอบได้ เมื่อผู้ตั้งคำถามเริ่มถาม ผู้ตอบต้องเข้าโปรแกรม Kahoot ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนเข้ารหัสห้องที่ผู้ตั้งคำถามบอกเพื่อเริ่มเล่น ผู้ตั้งคำถามสามารถเห็นจำนวนผู้ตอบที่พร้อมตอบคำถาม เมื่อผู้ตั้งคำถามคิดว่าผู้ตอบคำถามเข้ารหัส พื่อตอบคำถามครบทุกคนแล้วให้เริ่มเล่นได้ โปรแกรมจะเริ่มถามคำถามทีละคำถาม และมีการนับเวลา เมื่อหมดเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะวิ่งไปคำถามถัดไปทันทีฝั่งผู้ตอบให้คลิกสัญญลักษณ์คำตอบที่ต้องการตอบ ก่อนที่โปรแกรมจะวิ่งไปยังคำถามถัดไป จะแสดงรายงานผลการตอบเพื่อสร้างความสนุกสนาน ให้เห็นว่า ใครทำคะแนนได้มากที่สุดในขณะนั้น เมื่อสิ้นสุดคำถาม โปรแกรมจะแสดง10ลำดับให้รู้ เห็นไหมคะ ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ดิฉันบอกไป เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถใช้งานโปรแกรม Kahoot เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการประเมินการเรียนรู้ หรือใช้เพื่อการเรียนรู้ในห้องได้แล้ว ง่ายมากๆว่าไหมคะ อย่าลืมไปเรียนรู้รายละเอียดในการใช้งานกันนะคะ จากวิดีโอที่ผ่านมา คงจะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ต่างๆ ที่เราจะได้รับจากการใช้งานโปรแกรมกันแล้วนะคะ ก่อนการใช้งานจริง เรามาลองดูข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขในการใช้งานโปรแกรม Kahoot กันก่อนนะคะ สิ่งแรกคือต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานนะคะ หากไม่มีอินเทอร์เน็ต อาจต้องใช้การแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเพื่อการใช้งานก็ได้ ข้อจำกัดต่อมา คือสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนหรือนักเรียนไม่มีทักษะหรือความพร้อมในการตอบคำถามคนเดียว แต่นักเรียนสามารถนำสมาร์ทโฟน ไปโรงเรียนได้ ครูสามารถจับกลุ่มนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีมือถือ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ข้อสุดท้าย คือในการเก็บคะแนนรายบุคคลและการวิเคราะห์ จะทำได้ไม่ดีเท่ากับโปรแกรมคลิกเกอร์นะคะ อย่าลืมเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานในหัวข้อต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ